ดุขปัตตาจนิดุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโน เอตาวัตตาจะอัมเหหีสัมปตังบุญญาสัมปดัง สัพเพเรวานุโมดันตุสัพพสัมปติสิทธิยาดานังดานตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพปดา ภาวนาพิรตาหุนตูกัชันตุเอวตากตังสัพเบมุทธาบลปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอารหันตานันจะเตเชนาระคขังวันทามิสัพพโส